หมายถึงว่าเข้าวีเป็นเบ็ดสูงๆนะ เอาแล้วก็เพื่อน ๆ ถามว่าเอาเฮียทำไม ถ้าเกิดว่าขนาดนั้นนะทำไมไม่ดันเบ็ดแบบสูงๆเกินร้อยไปเลย ใครจะไปรู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าวะเฮ้ยชมพู่มาจ้าดอกนี้ ล็อกวายมาแถวสองโบ๊ะบะมาอีกหนึ่งโอ้โหดอกนี้เยอะจริง นี่ไงเราหนึ่งพันสามร้อยดกเดียวไปเดี๋ยวหกพันสี่ร้อยแล้วเอาเรื่องเบื้องเต้สองสี่ไป นี่ไงล็อกมาอีกหนึ่งครับผมนะ แถวสองสวยงามพระรามแปดจัดไป อืมวายแถวสามไม่มีตัวต่อด้วยท่านผู้ชมฮะ โอ้โห หมื่นแตกเรียบร้อยฮะเอาดีท่านผู้ชมฮะ มา รู้ใช่ไหมผมจะทำอะไรเนี่ยซื้อครับผมซื้อฟิลิปปิน โอ้โหเจ็ดพันห้ามาอ้าวมาครับผมท่านผู้ชมมากราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมมีต้นเตตฝาดมาแล้วจ้านะยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่ช่อง ช่องทาง YouTube นะครับผมในช่องฮิตต้นชาแนลนะครับผมถ้าคลิปนี้นะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่เล่นแล้วก็มีช็อตดีช็อตดังนะช็อตน่าประทับใจก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่ต้นตัดลงช่องนะครับโอเค วันนี้ขอย้ายมาที่เกมตลาดน้ำครับผมเกมไทยริเวอร์นะ วันนี้ไม่ได้เล่นนานเลยนะท่านชมออถอนออกไปแล้วนะ ในรอบก่อนนะเพื่อนทางด้านในกลุ่มแอปแบนบอกว่าเฮียมา เกมตลาดน้ำบ้างนะเรื่องจากเกมแมวกับสาวถ้ำนะ เบื่อเบื่ออ่ะมาลองดูครับผมมาในธีมของไทยๆนะ ตลาดน้ำดำเนินนี่แหละโอ้โหคนคิดเกมเขาก็เออคิดได้เนาะเอาตลาดน้ำมาทำเป็นเกมสล็อตจะคิดได้ไงวะท่านผู้ชมอ่ะโอเคครับผมนะ บอกก่อนว่าเกมตลาดน้ำเนี่ยเออผมจะพูดยังไงดีคือนานๆมันจะแจกดอกใหญ่ๆ สักหนึ่งที ผมพูดอย่างนี้นะ แต่ในระหว่างเกมมีแตกเรื่อย ๆแหละนะครับก็ไปลุ้นกันเอานะตรงนี้ช่วยไม่ได้นะ ว่ามันจะแจกไหม ดอกใหญ่ๆอ่ะนะต้องมาลุ้นกันเอาอ่าวันนี้มีอยู่สามพันนะ เลขสวยซะด้วย อย่าลืมนะวันนี้ จัดไปเลยสามศูนย์ศูนย์สามนะ โอเคครับผมนะ ปรับไปที่เบ็ดยี่สิบเดี๋ยวกดล้าง หน้ากระดานกดถึงกดคว้างไปก่อนนะ สักสามสี่หมุนนะ เดี๋ยวว่ากันโอเคฮะลุย ช่วงเวลาตอนนี้นะท่านผู้ชมมาเป็นช่วงบ่ายๆ นะ ก็นะง่วงๆ นิดนึงแหละท่านผู้ชมมะ เว้นว่างจากการทำงานก็มาปั่นสล็อตกันสักนิดนึงนะเดี๋ยวมาดูกันนะนะจัดตั้งของขอนี้โอ้โหชมพู่มาดอกนี้สวยนะครับผมนะเจะร้อยสี่สิบเอาเรื่องน้ำชม เปิดนี้สวยเอาคอมโบนี้ไปสวยจริงเจ็ดร้อยสี่สิบอ่ะล้างหน้ากระดานกันจนเป็นที่น่าพอใจอ่ะวันนี้เดี๋ยว เดี๋ยวลองซื้อฟิสปินดูสักหนึ่งครั้งนะ แต่เดี๋ยวก่อนนะว่า ให้มันบวกไปเยอะกว่านี้ก่อนนะครับ ซื้อเล็กๆ น้อยๆเนี่ยมันไม่สะใจผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับ ขอซื้อไปเบ็ดร้อยนู่นแหละ นะถึงจะสะใจนะเห็นความสะใจตรงนั้นเสี่ยงเยอะเหลือเกินครับผม จะไปต้องเสี่ยงเยอะขนาดนั้น ไปฮะเดี๋ยวกดออโต้นะสิบหมุนครับผม ไป โอ้โห อย่าบอกนะออโต้ปุ๊บบึ้มบ้ามครับผมซ้ำมาแล้วฮะตะลือตกบ้านนะโยมไปฮะเขาวจะเป็นเรียบร้อยครับผมสิบสองหมุนตรงนี้นะ ิตเตอร์สี่ตัวนะ เอาเรื่องนะเดี๋ยวมาดูฮะว่าจะสัญลักษณ์วายนี่จะแปลงร่างแล้วล็อก เยอะไหมมาหนึ่งครับปลาหมึกได้ไหมหนึ่งสองหนึ่งไม่มาสามไม่มีโอ้โห ให้ทำไงวะเนี่ยมะนาวแถวสามโอ้โห มันเลยมาหนึ่งช่องนะผู้ชมว่าโอ้โหมะนาวนี่ก็คูณเยอะนะแต่ปลาหมึกนี่รู้สึกว่าจะเยอะสุดนะไม่แน่ใจนะแต่ปลาหมึกนี่สะใจฮะม่วงร่องอกอกร่องด้วยนะท่านผู้ชม โอ้โห แววจะเกลือมันมาแล้วท่านผู้ชมฮะ เวลเกลือมาเรียบร้อยฮะ เข้าฟีสปินอย่างดี โอ้โหเจ้าเป็นว่ะไม่รู้เป็นอะไรฮะเอา บวกมา 175คอมโบนี้จัดไป 150เอาโอ้โหเจ้าสามไม่มีนะครับผมท่านผู้ชมฮะมะม่วงอกร่องนะ น่าเสียดายฮะอืม เอาสิบได้ไหมสิบโอ้โห ไม่มีแล้ว อีกสองมูลสุดท้าย เอาท่านผู้ชม อืมเอาเอแปลงไรไวแถวสองรอบมาสองครั้งเอาเรื่องกระเบื้องเต้ครับผมนั่นลำมา 1,050เปิดนี้ไปครับผมนะคอมโบนี้สวยฮะ1,340ไปแล้วก็หมุนสุดท้ายฮะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะ พูดตามตรงฮะบวกไปแค่1,764อ่ะไปฮะเดี๋ยวขอไปเรื่อยๆก่อนนะขอจะกดเทอร์โบฮะไปเร็วๆเลยอ้าวมาอีกหนึ่งตัวดีมะ มาอีกหนึ่งตัวนี้ ฟิสปินเข้าอีกหนึ่งรอบนะเดี๋ยวก่อนผมโอ้โหเรียบร้อยท่านผู้ชมฮะผมกดหยุดก่อนเลยทำไมโอ้โหไม่ทันว่ะท่านผู้ชมฮะ ผมว่าจะปรับเบ็ดร้อยนะเพราะว่าเบ็ดห้าสิบเนี่ยรู้สึกว่าแตกรางวัลแล้วแบบ มันแตกน้อยเหลือเกินนะไม่คุ้มนะ เข้าวีซปปินนั้นทีแล้วกาจะให้คุ้มสักทีนะ ไม่ได้เลยเมื่อกี้ก็พันเจ็ดนะ ไป เหลืออีกแปดหมุนนะชิวๆยาวๆ ไป ผมว่ารอบนี้ก็น่าจะไม่เกินสองพันนะ ดูทรงแล้วแหละนะครับ ไม่น่าเกินนี้นะ แน่จริงก็ลบคำสบประมาทผมหน่อยสิปะ เอาเอมาบาเต็มครับผมนะ สวย อืมะม่วงอกร้อง แถวสามไม่มีไปไหนเอาประกาศมาทำไมวะโบไป เห็นไหม ขึ้นมาประมาณแบบเดิมๆเลยท่านผู้ชมฮะผมว่าไม่เกินสองพันนะ อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยเอาโหชมพู่แถวสามไม่มีด้วยเอาอืมปลาหมึกเรียบร้อย หมุนสุดท้ายว่าไงจ๊ะเรียบร้อยอะไม่ถึงสองพันเนี่ยว่าแล้วไงได้น้อยกว่าตายให้แล้วอีกพันสามครับผมท่านผู้ชมฮะหนึ่งสามแปดสอง เดี๋ยวผมขอหยุดก่อนฮะท่านผู้ชม ไปฮะผมขอดันเลยนะ ไปที่เบ็ดหนึ่งร้อยนะ ขออยกากดมือฮะถ้าเข้าฟสปิปเนน่ยถึงจะได้คุ้มหน่อยนะครับ หมายถึงว่าเข้าฟีสปินเบ็ดสูงๆนะ เอาแล้วก็ เพื่อนๆ ถามว่าเอาเฮียทำไม ถ้าเกิดว่าขนาดนั้นนะทำไมไม่ดันเบ็ดแบบสูงๆเกินร้อยไปเลย ใครจะไปรู้ว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าวะ้ยชมพู่มาจ้าดอกนี้ ล็อกไวมาแถวสองโบ๊ะบ้ามาอีกหนึ่งโอ้โหดอกนี้ เยอะจริง นี่ไงเราหนึ่งพันสามร้อยโดกเดียวไปเดี๋ยวหกพันสี่ร้อยแล้วเอาเรื่องกุ้งเต้สองสี่ไป นี่ไงล็อกมาอีกหนึ่งครับผมนะ แถวสองสวยงามพระรามแปดจัดไป อืวายแถวสามไม่มีตัวต่อด้วยท่านผู้ชมฮะโอ้โหหมื่นแตกเรียบร้อยฮะเอาดิท่านผู้ชมฮะมา รู้ใช่ไหมผมจะทำอะไรเนี่ยซื้อครับผมซื้อฟิลิปปินส์โอ้โหเจ็ดพันห้ามา ไม่ได้สกิดหรอกว่า ถือว่าเอากำไรมาซื้อครับผมนะซื้อฟิสปินที่ 7,500 ปรับเบ็ดไปที่เบ็ด100 นะครับ ผมนะมันคูณ 75 เท่านะ ไป ตลาดน้ำดำเนินเดี๋ยวมาดูการท่านผู้ชม 12 หมุนตรงนี้ฮะมาดูฮะเกมหน่วงงนิดนึงฮะแต่ไม่เป็นไรฮะยังไม่ถือว่าผิดปกติอะไรมากนะท่านผู้ชมฮะพูดถึงเรื่องเกมหน่วงอ้าวเมื่อกี้ก็ยังคุยนะครับผมยังคุยกันในกลุ่มแอปแบนอยู่ว่า ถ้าเกิดว่าเกมหน่วงเนี่ยมันเกิดได้กี่กรณีแล้วมันจะมีอะไรตามมาว่าอย่างนั้นนะครับ ก็เกมหน่วงมี2แบบ ท่านผู้ชมับมี2แบบเท่านั้นคือ1หน่วงแจก และก็หน่วงดูดเครดิตนะ แค่นั้นเลยไปลุ้นเอานะเออ หน่วงแจกนี่ก็คือผมไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรืออะไรไหมนะแต่ว่าถ้าแจกนี่คืออลังกอลังการนี่ได้เห็นแน่นอนครับผมท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าเกมหน่วงมันแจกนะแต่ว่าถ้าเกมหน่วงแบบหน่วงดูดนี่ให้รีบหนีให้ไวเลยฮะแล้วก็เดี๋ยวคอยมาเล่นอืมล็อกสองสามมา สวยงามจัดไปสองพันเก้าเอาเรื่องเพิ่งเตะมะม่วงที่สามหมื่นครับผมท่านผู้ชมโบบะซัมบาระซัมบาราเฮไปร้อยสี่สิบละเอาเรื่องเพิ่งเตะหนึ่งสองสามมารวนคูณสิบสี่ไปดีครับผมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอาเรื่องเอสามสี่ห้ามาหนึ่งสองสามเข้ามาอีกหนึ่งรอบครับผมมะม่วงอีกโตเนี่ยโอ้โหคอมโบไปยาวๆ ไปปากกาดมาอีกหนึ่งรอบอีกพันแปดร้อยโอ้โหคูณสิบเก้าเลยยังเหลืออีกห้าหมุนท่านผู้ชมฮะตอนนี้ปลาไปจะครึ่งแสนแล้วท่านผู้ชม นี่ฮะเบ็ด 100 ซื้อวิสปินนะครับผมซื้อไปเจ็ดพันห้าคุ้มไม่คุ้มก็ตัดสินใจดูเอา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่านะครับผมไม่ได้แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับ ผมด้วยประการทั้งปวงเลยนะครับ ให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาเท่านั้นก็พอคิดซะว่าเฮียต้นมาทำคอนเทนต์นะครับผม มาทำคอนเทนต์นะเล่นสล็อตนะ แล้วมันแตกให้ดูสนุกสนุกนะจ้าไม่ได้ชักชวนให้เล่นเด้อนะครับผมอยากให้ต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะครับหลังไม่มาได้หรือว่าทางด้านคอมเมนต์และรวมถึงนะครับ ผมกลุ่มของแอปแบนด้วยนะครับผมไปพูดคุยกันในนั้นได้ สุขสารเคฮาบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมฮะเอามาพอใจแล้วแตอนนี้จะบวกหรือไม่บวกช่างมันเถอะนะพอใจแล้วสองมูลสุดท้ายจ้าไปมูลสุดท้ายไม่ค่อยบวกหรอก อืมเอามาอีกหนึ่งดอกไปสองร้อยสี่สิบเออเจแถวสามไม่มีว่าแล้วไง โอ้โหแค่นี้มันก็นิ่มเหงือกแล้วท่านผู้ชมฮะรสหวาน รับประทานง่ายก็เป็นข้าวเกียบเลยครับ ผมท่านผู้ชมฮะแบบนี้พอนะฮะไม่ต้องไปต่ออีกแล้วท่านผู้ชมฮะนะ รอบนี้ขอยัดถอนนะครับ ผมตรงยอด50,000นะครับ ผมแล้วก็เดี๋ยว 9,800 เดี๋ยวลุยต่อนะครับผมในรอบต่อไปกับเกมตลาดน้ำนี่แหละ รอสักครู่เดียวเดี๋ยวผมสั่งถอนก่อนนะแป๊บเดียวนะ